ฟ์หรือบล็อก o c k บล็อก o c k ก็บล็อก yeah อย่าไม่ไม่ไม่เอออ่ะมันเป็นใดโนเสาร์อ่ะแล้วพี่โจไม่พาพี่โจ อยากรู้ว่าบนหัวเนี่ยมันบอกหรือเปล่าว่าสองใจเนี่ยคุณผู้ชมเดินทางมาถึงแล้วเป็นยังไงบ้างชมพูอุ้ยังไงมายังไงคะเนี่ยตอนนี้ เป็นไงที่สนามบินเมื่อกี้ สนามบิน โอ้โห น่ารักมาก มีการเต้นมีการนี่ม้วนกันสะบัดเลย เต้นกันสะบัดเลย block block block block the block yeah yeah ในทำท่าบล็อกหนึ่งทีสามสอง block baby ใช่ตอนนี้น้ำเปาไม่เท่ากันแล้วไม่หู ไม่เท่าแล้วหรอ อย่างหนูได้แทรกน้ำในหูแม่ ไปบ้างไหมไม่ไม่ไม่มันเป็นได้เสาแล้วพี่โจไม่พาพี่โจมาเขาพรีเซนต์อยู่พรีเซนต์เราพรีเซนต์พรีเซนต์เซนต์ต่างหูเขาอ๋อไหน เออ มันเป็นไดโนเสาร์น้อยเป็นพี่ เพื่อที่ขอนแก่นเลยยาอขอนแก่นก็เฉพาะเลิศทำกันบ้านเลยทำกันบ้านทำกันบ้านนะแล้วดูมันสอสอเลยสอสอปะสอสอท่านหนึ่งเวลข้ามค่ะบอกแล้วว่ามาถิ่น มาถิ่นหนูมันจะเบาไม่ได้นม่นี่จะเบาไม่ได้ บ้านหนู่ขอนแก่น เราจะข้ามแบบแค่แบบจิ้มเมื่อกี้ได้ยินแต่เสียงบิวตี้นะเขาเขาบอกว่าอะไรนะ บิวตี้อะไรนะ บิวตี้สวยมากบิวตี้สวยมาก เหมือนชื่อโอ้เลิศเหมือนชื่อเลย เลิศวันนี้ก็ก็รอดูจะขนาดไหนแค่น้ำใจอ่าต้องรอพรุ่งนี้ตอนนี้รถก็มาถึงแล้วนะคะ เพื่อที่จะรับเราไปบ็อกกิ้งตอนนี้ก็เพิ่งจะบ่ายสองแต่ว่าเราจะไปบ็อกกิ้งก่อน ก็อันนี้เป็นรถของเพื่อนๆนะคะ ส่วนรถของเราอยู่นี่ อ่าเจอกันเลยเฮ้ย โอเค โอเค ฉลอดน่าจะทำเป็นรูปแคนเนาะโอ้โหยากเลย แคนเลย อะไรนะ แคนเลย แคนเนาะแคนแค่ผมเห็นแค่ผมใครเอ่ยจุ๊บเรามาี่ก็ต้องทรงให้ดีเท่านั้นไหมเออโอ้โหช่ำนะยังนะยังยังยังเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูไปเรื่อย เอเฮ้ตุเอ็นอปดบ่ได้เข้ามาเพื่อกดดันเออแค่รอเปล่าเลิกกันแน่ทอผู้สาวขาลออยากเป็นผู้สาวอายอันนี้เพลงของของคนอื่นแต่ว่าของตัวเองร้องไม่ได้เออ เออเออเออ Yeah. ับพวกเราพูดสิเขาบอกว่าเตรียมคอ เตรียมคอ โอ้โหคอเสื้อ คอเสื้อเลอะแล้ว อ่าเอ้ย โอ้ยกขอบคุณอีกครั้งจากหัวใจนะครับ วันนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายวันนี้เป็นครั้งที่กลับมาขอบคุณชาวขอนแก่นอย่างเป็นทางการนะครับที่ เรา มาอยู่กันที่นี่ 12 วัน มีความสุข เหลือ เกิน กลับมาแล้วมอง ไปหอใหญ่นึกถึงวันที่ แบบ สับสับสับนะฮะ เธอก็ได้รางวัลไป นะฮะหนูดี รู้สึกโมเมนต์ของ ทุก คนที่แบบมันรู้า กับสามคนของเราในที่ชมพูนะรับฟังคอมเมนเตเตอร์ก่อน แบบนี้ครับการแสดงของทั้งสามคนเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวพี่ขออนุญาตไล่ทีละคนเลยไม่ลงหรือว่าไล่เลยนะชมพูเนี่ยชอบความโบ๋มโบ๋ค่ะคนถัดมาเนี่ย อยากรู้ว่าบนหัวเนี่ยมันบอกหรือเปล่าว่าสองใจ ไรดี้พี่ชอบเอ่อตีโป้เป็นแบบนี้่ชอบห้าอันเลยนะชอบความค่ะ ชอบความเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์เราต้องมีควฟ้าเป็นน้องที่ เราเริ่มมาด้วยกันตั้งแต่แรกผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะก็อยากจะบอกกับทุกคนว่า รักมากๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็เลยอยู่ตรงนี้สนุค่ะเลยที่ที่เข้ามาในวงการอานาก็จะมีน้อยคอยช่วยเป็นหนึ่งถังบ้านที่ดีมากๆแล้วก็คือเมื่อเป็นแขนแขนซ้ายแขนขวาของชาเลยว่าถ้าไม่มีเงินก็คือชีวิตชาในวงการมันสเปซสปะมากๆต้องทำโน่นทำนี่คือหลายอย่างมากๆคือน้องอายุน้อยกว่าแต่คือน้องสามารถช่วยจัดการคนคนหนึ่งได้ดี ก็อยากให้นวลอยู่กับพี่แล้วก็อยู่กับดอมทุกคนเลยนะ ก็ขอบคุณทุกคนที่มานะคะ ขอบคุณที่รับชมไม่ว่าจะผ่านมาเคยมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะ ขอให้เข้าใจกันอยู่ด้วยกันเป็นความสุขกันแบบนี้ไปนานๆ Wow. ข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆ จากเรา